หนุ่มๆเลยโอเคขมีมีประโยชน์เยอะนะเนี่ย สุดยอดไปเลย น่ารับประทานด้วยอืมอันนี้อันนี้ใช้บ่อยกินเข้าไปนเป็นนะ เดือนละครับได้เดือนพอครบหนึ่งเดือนก็หยุดกินไปหน่อยกินเยอะไม่ดีนี่ได้ ได้กูเลยได้ได้ดีด้วยได้กูสักพักว่าสามคนเลยก็ได้ก็สามคนเลยมทีมีลูกสี่คนนะเขากลัวกันผมว่าผมว่าผมผมผมไม่กลัวเลยครับผมเป็นธรรมชาติที่ทำของกูเลยนะนี่ยลูกเเขขาาไม่ควรกิน ไม่เคยกินเลยมีเขาชื่อฟ้าเนี่ยเลยทำชื่ว่าอืมฟ้ารักฟ้ารักอะไรฟ้ารักฟ้าไม่ใละครมันมาจากนั่นฟ้ารักพ่อใช่ไหมละครละครนั่นฟ้ารักพ่อใช่ไหมทดสอบว่าเสียงควรไม่ดีหรือเปล่า แต่ละคนขึ้นฟ้าแล้วก็มันไปอ้อนมนแฟนมันอยากเอาอะไรพอพอแบบอยากได้อะไรแล้วอ้อนฟ้าก็เลยอ้อนพ่ออ้อนแล้วตอนเสร็จแ้วฟ้ารัพ่อใช่ไหมนาทองขอพัดลมไใส่ไหมโอเ เก่งนะทีมรวมได้นะถ้าเธอโจนี่ก็ถือว่าเทพมากเขาพูดเขาพูดจักกันโอ้สบายดีเนาะใช่หวันใจประโยชน์ของพระจารจูภาษาอันนี้คือเทียบมาก โอ้ถงกเรียนนัต้องีว่าเทียบมากไ้อไัอนนี้อันนี้ถือว่าสำสำคัญมากน้ำมันก็น่าจะละลาย้เหมือนกันเนี่ย ก็กินเมนกินกับวินชันสลับกันไปน้องกันน้ำทิ้งเปลี่ยนเป็นกับวินชันน่าจะโอเคนะเนี่ยไม่พวกน้องพวกตามเทศเขาจะไม่สนใจแค่พวกผู้ตามเทศมากัหมดเลยความดันโควิดเราจะโชว์ด้ความดัอนได้ด้วยไหมอู้ไม่ธรรมดาเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ย หรือไม่คะแนนโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนลูกสาวๆชอบไปรอแน่นอนนะไม่รู้ว่าจะมีความรู้อะไรอีกบ้างไหมนี่สุดยอดเขาเป็นใจหล่อมากกว่าโอ้ผมแพ้นะดูผมแพ้สักหน่อยู้เ่งด้วยดูสักหน่อยอีกสักเรื่อง พักอนคตหพักอะไรสาก่งตุดแท้ทำนาจารที่ไหนเราพูดกับชาวบ้านเราพูดช้าช้าชัดๆฟังรู้แต่ถ้าพูดเร็วเป็นราว่าทำังไม่รู้เรือพูดเก่งด้วย หลาย้านคนมันได้เมันได้คะแนนเสียงของวัยรุ่นเป็นสุดผลเลยนะเพราะว่านะคืหนึ่งร้อยกว่าคนแพูกิกันภูมแพ้ภูมแพ้ผิวหนังนี่เราเป็นอยู่ยังหาวิธีรักษาไม่ได้เลย เข้าไว้กินตีปลา Okey. Ini dulu ya. Hmm. Agung. ลไม้นิตยาตีโอเคขอบคุณโอเควันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนวันนี้ลงคลิปรัวๆเสียเวลา